าวสวัสดีครับผมจอร์ดิสันลากิจนะฮะก็มาต่อในภาคที่2โอเค หลังจากที่เราบอกว่าจะไปหากวางใช่ไหมที่ผมเล่นมาตะโคตรนานแม่งกว่าจะเจอกวาง แล้วก็มันต้องเป็นกวางที่มีเขาด้วยนะที่ ที่มันจะต้องเอาไปบูชาเพื่อเรียกบอสนะ อันนี้ผมก็แอบไปเล่นมา นี่ก็งงโลกเหมือนกันคือ รู้สึกว่าผมจะเล่นผิดโลกนะ แต่ก็ไม่เป็นไรคือของมันโอนมาอยู่แล้ว ก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็แค่ ผมไปหาหัวกวางมาเพิ่มนั่นเองนะ เราโอเคหัวกวางกูอยู่ไหนวะ หัวกวางกูโอเคมันอยู่ในบ้านนะ แล้ววันนี้เราจะมาตีบอสแต่ก่อนตีบอสนะ ผมแนะนำว่าให้เราทำอาหารนะเพื่อไว้บัฟเวลาสู้กับบอสจะได้แบบเราจะได้มีสเตตัสที่ดีขึ้นนะ โอเค พยายามพกอาหารติดตัวให้ได้เยอะนะของผมที่มีก็ไม่ได้มีอะไรมากส่วนในบ้านส่วนในบ้านที่เห็นนี้ผมก็มันจะมีตามแบบนะพวกบ้านล้างผมก็มาใส่อยู่ชั่วคราวก่อนนะ ปัจจัยหลักของการสร้างก็คือใช้ค้อนนี่เลยฮะค้อนนี้จะเป็นตัวกุญแจสำคัญในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเอาค้อนมากดคีิกขวาแล้วเราก็เลือกเลยนะ คือ อ้โต๊ะคราฟเนี่ยมันจำเป็นต้องสร้างอยู่ใต้หลังคาแล้วมีกำแพงล้อมรอบแบบนี้นะไม่งั้นเราไม่สามารถจะคราฟของจากโต๊ะคราฟได้ โอเค ทีนี้ผมคิดว่าเราน่าจะพอสู้กับบอสได้น่าจะนะ ส่วนหอกนี้ผมทำยังไง เราต้องไปหาฟินนะฟินนี่หายังไงอะเออพยายามหาพวกริมน้ำ พวกเห็นริมน้ำมันจะมีหินที่เขียนว่าฟินเลยฮะโอเค เออลืมหยิบหัวกวางมาเว้ยกลับไปเอาวันนี้เราจะมาสู้บอสกัน ผมก็มีแอบไปดูข้อมูลแอบ แอบเล่นอะไรอย่างนี้มาบ้างแล้วนะ ก็พอรู้อะไรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ โอเค ว่าผมจะแชร์สิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดเท่าที่ผมแชร์ได้ คือสิ่งแรกเราต้องทำคือถ้าจะสู้กับบอสตัวนี้ มันจำเป็นต้องบัฟอาหารคือเตรียมอาหารไว้แล้วก็บัฟมันไว้ให้มันได้สามช่องแ้ะยิ่งดีเลย คืออาหารมันจะมีสามช่องตรงนี้ใช่ไหม ก็คือคือกินได้สามอย่าง แล้วมันจะบัฟ จะบอกพวกสเตมิน่า พวก HP อะไรเงี้ยครับโอเคโอเคเราถึงแล้วไปจุดอัญเชิญบอสคือจำเป็นต้องอัญเชิญนะ ถ้าไม่อัญเชิญเกมแม่งจะไปต่อไม่ได้โอเคแล้วก็หัวกวางกดเลขเจ็ดที่หัวกวาง ไม่ใช่ กดใช้หัวกวางเลขอะไรก็ได้ แล้วแต่เราควรเอาไว้โอเคมากดใช้นะ โอ้โหคิดว่าตัวแรกมันเหมือนจะน่ากลัวนะ แต่เอาจริงๆมันก็มันไม่ได้ขนาดนั้นนะคือแถวนี้มันผมผมจะล่อมันไปตรงที่มันโล่งๆนะ ก่อนอื่นก่อนอื่นเอาไอ้ตัวนี้ก่อนโอ้โหกดลืมลืมเอาอาวุธมาเฮ้ยโหเร็วเร็วเกินเร็วเกิน บัฟประหารเลย เอ่อ บัฟแม่งสามอย่าง โอเค เห็นว่าเลือดเลือดกับเซมินาของเรามันจะเยอะขึ้นนะ จิ้มโอ้โห จิ้มไม่โดน จิ้มแม่ง นี่ไงกูโดนแล้ว บอสตัวนี้มันมันยังเก่งไม่ค่อยมากนะไม่ต้องกลัวนะ ไปตรงนั้นโล่งๆล่อมาโล่งๆได้ป่ะตามมาไหมตามมาไหมโอเคดีมาก มีปล่อยไฟฟงไฟฟ้าเหมือนเก่ง เหมือนเก่ง โอ้โห ช้หอกสู้อ่านี่ไงครับฟินริมน้ำเนี่ยมันจะเขียนฟินอย่างเงี้ย โอเคไว้คาบหอกไว้คาบได้หลายอย่างเลยโอเคบอสแม่งบอสแม่งลอยหลักแล้วล่ะขอบคุณที่ขุดหินให้นะ มีน้ำใจด้วยขุดหินเอา มึงจะลงน้ำทำไมเนี่ย มึงจะลงน้ำทำไม โอ้โหตอนนี้เราแรงหมดนะบอสสู้หมูป่าป่ะโอเค นี่ไง จิบจิบจิบจึกจึกกอ้โหมันจะระเบิดพลังบล็อกไปก่อนบล็อกไปก่อน โอ้โหมึงตีแรงอยู่นะเฮ้ยแล้วมันจะหนี เราทำไมเนี่ย ตามมาก่อนบล็อกได้ ใช้โล่บล็อกได้นะ อย่าอย่าแพรี่ตัวนี้แพรี่แล้วเราได้รับเดเมจนะปลาหอกปลาหอก นี่ไงปลาหอก โอ้โห กูโดนมันควิดเลย ไอหมูป่าอยากแจมเหรอจากแจมหรือเปล่าหมูป่า คือเดเมจปลาหอกมันจะแรง มันจะแรงมากเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร โอ้โหปลาผิดปลาไปไหนอะแรงหมดเด็กเคบอสตัวนี้ก็ยังชิลอยู่นะ มันเป็นบอสแค่เลเวลเริ่มต้น โอ้โห ไอ้เน็ก เน็กจะมาเสือกทำไมครับ เน็กโอ้โห อย่าเพิ่งมามาทีละคน เอามึงก่อน ไอ้เน็ก มันจะตายแล้ว จึกแค่จิ้มจึกเข้าไปอะจึกจึกแรงหมดแรงหมด จึกโอ้ยตัวนี้ โอเคมันจะตายแล้ว มันจะตายแล้ว จึกจึกโอ้โหจึกก่อนจึกก่อนจึกเรียบร้อยตายแล้วก็ลอมดับของนะ พิกับมา เก็บฟินเก็บฟินกามาบอกเราให้เราทำอะไรโอเคอ่าแล้วทีนี้มันจะบอกให้เราเอาไอหัวกวางเนี่ยไปไว้ในจุดที่เราเกิดนะจุดที่เราเกิดก็ไอตรงที่เราเกิดที่แรกเลยที่มันจะเป็นแท่นหินอะไรสักอย่างตรงเนี้ยโอเคเรามากไแล้ว แล้วก็วิ่งไปเลยวิ่งได้ยาวขึ้น เพราะว่าเราบัฟอาหารสามชนิดแล้วนะ โอเค มีแอบค้างนิดหน่อย โหลดโลกแน่เลย ส่วนสิ่งสำคัญเกมนี้ก็คือ ฟลินต์หินไม้แล้วก็พวก เลเทอร์สครับที่มันจะดรอปจากหมูป่า ไอ้พวกนี้จะสำคัญมาก แล้วก็คือมันจะคราฟของเบื้องต้นได้ไง แล้วก็ไอนี่ไอหนังกวางนี้ก็ถ้าหาได้มากก็ดีนะสำคัญพอๆกันนะ โอเคแล้วสิ่งสำคัญที่สุดพยายามกินอาหารสามอย่างให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นนะ กินอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ แล้วก็เกมนี้ผมก็ยังเจอปัญหาของในเรื่องเฟรมเรทเหมือนเดิมอะแต่มันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะ คือมันก็พอได้ แต่บางทีมันกระตุกแบบไร้เหตุผล โอเค ตรงนี้เราว่ายน้ำไปเลย อ่าได้สกิลว่ายน้ำเพิ่มแล้ว เอาอเฮียกูติดไปเนี่ย เฮ้ยไอ้ซัดไอ้เฮียกูติดเลยเนี่ย โห เกือบแล้วเกือบนึกว่าจะจมน้ำตายแล้วส่วนปลาหอกนี่กด กดเอ่อสกเมาส์นะ secondary attack คือสกอเมาส์ก็คือตรงกลางเมาส์อะกดแล้วมันจะปลาหอก โอเคกตรงนี้กันเนี่ยปลาหอก ส่วนหอกนี่ก็คือใช้ไม้กับฟินนะง่ายๆ เลยวิธีคราฟต้องไปที่โต๊ะคราฟนี่ไงหมูป่าสำคัญสำคัญนะ หอกมันแรงมากสำหรับต้นเกมนะถ้าทำได้นี่คือมันจะทำให้เราสะดวกมาก เนี่ยนี่คือการแพรี่ถ้าเรากดกันถูกจังหวะมันจะแพรี่อ่ะอ่าอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยนะแม่งหลอย มีลงมีหลอย กูแรงหมดกูแรงหมด ตีมาตีมาแพรี่แพรี่โหกูจิ้มอากาศทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบละจะเดินชนกูทำไมเนี่ยนี่ไงจิ้มจึกจึกไปดิจึกปลายจึกปลายโอ้โหกูจะตายแล้วนะเลือดเหลือสี่โอเคบับอาหารนะบับเอออย่าอย่าไอ้ซัดกูกดกันแล้ว เหี้ยคือตัวละครมันในนี่ตัวละครมันแดกอาหารอยู่กดกันไม่ทันโอเค เมื่อกี้ตายอย่างโง่เลย มาไม่เป็นไร เดี๋ยวเราค่อยแก้มือมันอ่ะเราก็ที่นอนเหมือนกันนะมันต้องสร้างใกล้ ไอ้ไอเนี่ยไอแคมป์ไฟไม่งั้นแม่งนอนไม่ได้นะงั้นเราก็นอนก่อนตอนเช้า เขาไปเอาของ โอเคไปนอน โอเคมันบอกว่าในฝันนี่คือแบบเราถูกปกคุมไปด้วยป่า คือกูอยู่ในป่าอยู่แล้ว มึงจะฝันไม่อยู่ในป่าทำไมเนี่ย โอเค ตรงนี้คือจุดจุดที่เราตายนะ ไอช่วงที่ไปเก็บของเนี่ยแนะนำให้มาร์กไว้เลยนะถ้าถ้าเราตายมันจะเปลี่ยนที่มาร์กของเป็นจุดล่าสุดนะเพราะฉะนั้นระวังอะอย่าลืมมาร์กเพราะเกมนี้เราตายได้ทุกเมื่อบางที คือสถานการณ์มันแบบแรนดอมมาก เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้าง อาจจะตายระหว่างทาง รีบมาร์กไว้เท่าที่เร็วได้ โอเค แล้วกูวิ่งยาวๆขอโทษสิเวลาเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดตรงนี้ออก โอเค ผมก็มาถึงแล้ว โอเค จุดนี้แหละที่เราตาย มา สวมใส่ก่อนเลยไอ้นี่ ไอ้สิ่งอ่ะ I heart I heart and and a n ร์ e อน n ชอ e r เขาอ่านอะไรวะ ขอโทษทีอ่านไม่ออก อันนี้มันมีไว้ครับพิกแอคก็คือที่ขุดหินนะไว้ง่าย มันเลยสำคัญนะ เพราะว่าหลังๆ เนี่ยเราต้องใช้แร่เพื่อเหมือนเพื่อจะไปสำรวจโลกข้างหน้าต่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีดันเจียนให้เราลงด้วยนะ คือดันเจียนเนี่ยจำเป็นต้องมีแบบพิกแอคแน่นอนนะเพราะว่ามันจะมีทางที่เราต้องใช้พิกแอคขุดนะถ้าเกิดไม่มีก็ไปต่อไม่ได้ เออส่วนนี้อะไรกัน อันนี้บ้านใครเนี่ย ขอดูหน่อยเฮ้ย อันนี้บ้านเราเหรอ ผมเคยมีบ้านตรงนี้เหรอ มันคือบ้านใครเอ่ยเฮ้ย มีบ้านตรงนี้ได้ไง หรือว่าผมงงอะไรสักอย่าง ผมเคยมาเล่น คือผมบอกเลยว่าผมงงโลกตัวเองอะว่า ผมใช้โลกไหนในการเล่นนะ แต่ใช้โลกนี้แหละผมจะยึดโลกนี้เป็นโลกหลักแล้วนะ ก็คือมันอาจจะเป็นบ้านที่ผมเผลอเอาตัวละครอื่นมาสร้างก็ได้ ก็ไม่ต้องตกใจนะ คือผมมีเล่นอยู่หลายตัวมันจะมีตัวหลักตัวทำคลิปที่ผมเล่นเนี่ยตัวทำคลิปกับตัวที่ผมใช้เล่นกับเพื่อนนะ อนนี้หอก็จะพังแล้ว เราจะยึดบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังที่สองของเราไปเลยแล้วกันนะ เกมนี้ถ้าเกิดมีบ้านหลายหลังนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะ ถ้าจะสร้างบ้านหลายหลัง มันจะช่วยเราแบบเซฟโซนขึ้นเยอะ ตรงนั้นก็มีกอโหบ้านล้างเยอะ โอเค เราก็เอาหัวกวางมาไว้ตรงนี้ เนี่ยมันบอกว่าเนี่ยที่ไว้หัวกวาง แล้วก็เล็งเล็งไปตรงเป้า เล็งไปตรงตะขอแล้วกด E เลยปึ๊บฟื้นเราก็จะได้พลังของมันมา โอเค เราจะมีพลังมันแล้วเออเียมันจะแนะนำให้เราไปแบ็กฟอร์เรสคือแบ็กฟอร์เรสเนี่ย อยู่ไหน ไม่มีทางรู้เราต้องเดินเอง เคนี่ฮะอย่าลืม activate power นะปึ๊บมันก็จะได้พลังของมันมา แต่ผมไม่รู้ว่าใช้พลังยังไงนะ โอเค ต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่รู้ว่าต้องใช้พลังยังไงคือตอนนี้ผมมีเหมือนประดับไปเฉยๆพลัง บ้านนี้ไม่มีกล่อง ไอ้พวกบ้านล้างเนี่ยบางทีมันจะมีไอเทมพยายามสำรวจด้วยนะ ส่วนกวางแล้วก็สเตล คือกวางเป็นอะไรที่ฆ่ายากมาก เนี่ยเราต้องสเตลนะถ้าเกิดไม่สเตลนี่คือวิ่งตามแทบไม่ทันนะเราวบ๊อบอาหารไว้ก่อน อ้าว ไอ้นี้วิ่งมาให้เราฆ่าแบบชิวๆจึกไปดิ โอเคทำไมมึงดรอปดีเลย์จังวะ จึงต้องทำต่อจากหลังหลังจากเราฆ่าตัวนี้พยายามเดินหาแบ็กฟอเรสอะแบ็กฟอเรสจะมีแบบของที่เราต้องการ พวกแร่ พวกดันเจียนนะครับ กับมอนสเตอร์ใหม่ๆ คือเกมมันจะเริ่มต้นของจริงเนี่ยมันจะเริ่มหลังจากเราฆ่าไอ้บอสตัวนี้ละโอเคหมูป่าเยอะเลยสวรรค์ชัด จิก โอ้โห กูจิ้มอากาศทำไมเนี่ยจิกไปก่อน จิกไปก่อน จิกไปก่อน จิกไปก่อนโอ้โหกูจะฆ่าหมูป่ายอเสือกโอ้โหแม่งนี่ไง อย่าลอย อย่าลอย ทีนี้เสือกเ่าวิ่งหนีไหไมจะฆ่า กูอยู่เลย มึงเสือกหนีเฮ้ยกระโดดหลบ นี่ไง จิ้มหมูป่า จิ้มมึงอีกโอเค หอกดีมาก แนะนำรีบคราฟเลยคนเพิ่งเริ่ม แต่ผมคิดว่ามัน เกมนี้มันมาค่อนข้าง อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมั้งอาจทุกคนอาจจะไปไกลกว่าผมแล้วก็ได้นะผมไม่รู้ว่าจะมีใครเพิ่งเล่นอยู่หรือเปล่า คลิปนี้ผมก็แบบพยายามจะช่วยคนเพิ่งเล่นนะเท่าที่ผมจะจะแชร์ทุกอย่างเท่าที่ผม พอจะรู้ เราก็เดินไปปลาปลาหอกไอ้สัตว์กูปลาพลาด เราแบบกีฬาพุ่งเหลาโอ้โห กูปาไม่โดนอีกรับวปปล่อยมันไปดีกว่า โอเค ตามไปก็เสียเวลานะ ไว้ค่อยตามนอกรอบ โอเคที่นอนเราอยู่นี้โฮมต้องขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะ ระหว่างกลับบ้านนี้ผมก็จะตัดไปแล้วกัน เคผมก็กลับมาบ้านแล้วเรียบร้อย ทีนี้ผมจะมาบอกการคราฟคือว่า สิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือ สิ่งนี้คือจำเป็นว่าของข้อคราฟเราจะเห็นว่าไอเนี้ยช h อปปิ้งบล็อกคือช h อปปิ้งบล็อกเนี่ยมันจะทำให้ โต๊ะคราฟของเราเนะมีเลเวลเพิ่มขึ้นมันจะทำให้เราคราฟของได้มากขึ้นโอเคมันจะทำให้เราแบบคราฟของแบบ จะเยอะขึ้นนะโอเคนั้นเราก็ไม่ต้องรีรอคราฟเลย กูจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยว่ามันคราฟของได้เยอะขึ้น โอเคเราก็พยายามไว้ตรงไหนก็ได้ ให้มันใกล้ๆอย่างนี้ ปึ้งเรียบร้อยเนี่ยฮะเห็นว่ามันจะเพิ่มเมนูค้ามันเยอะขึ้นแล้วเราต้องรีบอันนี้แหละทำอันนี้ปึ๊บพิกแอคได้จากการฆ่าบอสเท่านั้นนะโอเค เก็บของก่อน อ่าผมจะบอกเลยว่าเกมเนี้ยซ่อมของ นี่คือไม่ต้องกลัวมันไม่เสียอะไรทั้งนั้นอะซ่อมไปเลย เนี่ย กดตรงนี้ซ่อมปุ๊บผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันซ่อมแล้วมันไม่ต้องแลกอะไร ในอนาคตมันอาจจะซ่อมแล้ก็ต้องแลกอะไร ก็ได้โอเค แต่ตอนนี้มันซ่อมฟรีไงพวกเลซินนี่คือหาง่ายมากตีพวกมอนสเตอร์แป๊บเดียวก็ได้แล้ว งั้เราก็ทำของต่อ โอเค มาทำเฮ้ย กูจะทำซ้ำทำไมเนี่ย โอ้โห ชิบหายละแนะนำทำนี้ดีกว่า Letter p พ n กับ Letter Tunic สวมเลยของนี้จะดีกว่าใช้ทำจากหนังกวาง โอเค เราก็เก็บไอเสื้อนี่ไม่จำเป็นหรอก ทำหมวกได้ เชทำหมวกไม่พอว่ะ อืม ธนูตอนนี้เราไม่มี งั้นเดี๋ยว โอเค นี่คือการแบบสิ่งที่ต้องทำอะครับ อะไรพวกนี้ เบื้องต้น ก็เดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะย่างเนื้อรอ เดี๋ยวผมจะตัดตอนผมย่างเนื้อเสร็จแล้วเราจะไปหาแบ็กฟอร์เรสกัน ก็ไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่านะ เฮ้ยเทียติดสถานะสโมกเฮียอะไรนะอาโอเคเราจะไปหาแบ็กฟอร์เรสกันเลย ไหนคุยกันนกซินี่ครับ มันบอกว่าแบ็กฟอร์เรสเนี่ยจะเจอพวกทองแดง แล้วก็อ่าตินไลนิ่ง คือเฮี้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยทิ้งซับไตเติลเอาไว้แล้วกัน โอเคคือเอาง่ายๆแบ็คฟอเรสคือสิ่งที่เราต้องไปนะ ที่ที่เราจะเจอของสำหรับไปต่อ แล้วก็อ่ามันจะมีพวกอ่าวัสดุในการเพิ่มเลเวลของโต๊ะคราฟเรา เกมนี้โต๊ะคราฟเราต้องเพิ่มเลเวลเพื่อที่จะคราฟของที่สุดยอดขึ้นปีก ราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เราต้องไปแบ็คฟอร์เรสหาของเพิ่มเลเวลของโต๊ะครับ แล้วก็ลงดันเจียน ไอผลไม้พวกนี้ก็เก็บไปเลยอ่าเล่นคนเดียวมันจะเหมือนสเสบียงเหลือเฟือนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนนี้ผมบอกเลยว่าหมดนะสเสบียงไม่พอ พวกนี้ถือว่าน้อยอยู่ เคผมเก็บหอกไว้ใช้ยามจำเป็นนะ ตอนนี้ใช้กระบองก่อน โอ้โหมึงลอยหลัง กระบองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเทพนะ แรกๆมันอาจจะกาดแต่ถ้าเราเก็บเวลกระบองไปเรื่อยๆแต่มันก็เทพมันเอง แล้วก็กระบองนี้อัปเกรด อัปเกรดได้นะ ถือว่าคุ้มอยู่ อัปเกรดเพราะว่า ดาบเนี่ยผมบอกเลยว่ากว่าเราจะได้นะนานเกมนี้นานมากกว่าเราจะได้ดาบเดี๋ยวเราก็เดินหาแบ็กฟอร์เรสต่อไปอะซึ่งกูจะเจอไหมเนี่ยแบ็กฟอร์เรส อ้ตอนนี้อาหารเราต่ำมาบัฟก่อนบัฟก่อน เฮ้ยเฮ้ยกูดูแผนที่อยู่ นี่ใช้หมัดเดาเหนืออใช้หมัดเดาเหนือเฮ้ยโดนลบโดนลบเฮ้ยโดนลบว่าหมัดเกมนี้ก็ใช้เพลินดีนะ นี่ไง ถ้าเรากดเป็นจังหวะนี่ยการต่อยเราต้องกดเป็นจังหวะแล้วมันจะได้โบนัสไอแบบเมื่อกี้เนี่ยโอเคมาอันที่จริงผมเจอแบ็คฟอร์เรสจะรู้ยังไงว่ามันแบ็คฟอร์เรสหรือเปล่ามันจะมีบลูเบอร์รี่รู้สึกว่าผมเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งนะแบ็คฟอร์เรส ตอนนี้เฟรมเรทผมตกแบบไร้เหตุผลแล้ว ต้นไม้ของแบ็กฟอเรสมันจะแบบทึบมากเป็นต้นไม้สูง ๆ โอ้โห หมูป่ากูตกใจหมด มาดีมาดีเอาเอาเอาวันนี้ไปไหน เฮ้ยมึงจะหนีทำไม โอ้โหกูตีอะไรนะ่ะ อันนี้น่าจะแบ็กฟอร์เรสแล้ว โอเค ที่นี่แหละที่เราต้องการ มองมุมกว้างก่อนเผื่อเจออะไร ใช่ฮะที่นี่แบ็กฟอร์เรสเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบ็กฟอร์เรสต้นไม้น่ะคือมันจะมีพาย เห็นป่ะ ต้นไม้สูงชื่อพาย ซึ่งไอ้พายเนี่ย หลังๆ เราจะต้องการมันแน่นอนนะโอ้โครงกระดูก โครงกระดูกฮะ ชิ้นส่วนของมันนี่คือสำคัญในการรับเกียริเลยเฮ้ยกูตีอะไรของกูเนี่ยอลไยครับ มาเยอะเลย บล็อก โอ้โห กูบล็อกผิดยูฟิลคอกูนาวแล้ว อ่านี่แหละครับ ดันเจี้ยนที่ผมบอก มา เราต้องดูก่อนว่าของเราเป็นไงบ้าง พยายามทำของให้ว่างๆนะ ราะว่าเราต้องเก็บอะไรเยอะแยะแน่นอน เช็คทีละห้องเลย นี่แหละไอ้ทางที่ผมบอก ทุบไปเลยพ่อตรงนี้ทุบไม่ได้หรอแต่ตรงนี้ล่ะโอเคตรงนี้มันก็ทุบไม่ได้ กูทุบอะไรได้บ้างเนี่ย นี้ล่ะนี่ก็เหมือนไม่น่าได้เออนี่แหละไอสิ่งนี้ที่เราต้องการนะ ือแม่ผมก็ต้องแก้ข้อมูลนะว่า ดันเจียนน่ะแม่งขุดไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้ว ก็ต้องแบบผมว่าอย่างนั้นนะผมนึกว่าที่มันมีกองหินอะไรเงี้ยมันน่าจะขุดได้แต่คำตอบคือนบ ขุดไม่ได้โอเค เพราะฉะนั้นไอทฤษฎีขุดอะไรเนี่ยออกไปเลย คือตัดไปเฮียกูตกใจหมดมึงมาเจ้าสแกเฮียอะไรเงี้ยโอ้โหธนูธนูกูเลือกเหลือสิบละต้องรีบวิ่งละ เฮ้ยกูจะตายในนี้ไม่ได้ เฮ้ย โอ้โห บล็อกแล้วโดนธนูยิง ชีพหายแล้วเค เดี๋ยวผมตัดมาตอนผมมาเอาของคืนก่อนนะ เฮ้ย ไอ้โทรโง่ มาเดี๋ยวมันใช้หมัดดาวเหนือต่อยโชนะ มาเลย โอเค เมื่อกี้นี้ที่กูตายไปต่อยกับโท คืออย่าไปต่อยนะ ผมทำให้ดูว่าเราอย่าไปต่อยโทนะโอเคคือระหว่างทางที่ผมไปเก็บของเนี่ยผมเจอยักษ์นั่นผมก็เลยจะทำให้ดูว่าเราอย่าไปต่อยมัน เพื่ออะไรก็ไม่รู้ โอเคงั้นก็ เออผมอาจจะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะ หลังจากผมไปเอาของนั้น คือคลิปนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่า คือเกมอย่างนี้คือ มันหาคอนเทนต์ค่อนข้างยากนะผมว่า คือเอาในหลักๆเกมเนี่ยคือมันให้เราหาบอส หาบอสแล้วรวบรวมไอ้บอสทั้งหมดอะมาแขวกอะคือมันจะมีทั้งหมดประมาณ4ี่ห้าตัวมั้ง แล้วคุณดูว่าแมปมันชาติไหนเราจะเจอเนี่ยบอสตัวต่อไปคือดีเอลเดอร์นะเดี๋ยวผมจะไปล่าดีเอลเดอร์ คือผมคิดว่า มันอาจจะใช้หัวกระโหลก ในการอัญเชิญดีเอลเดอร์ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีเอลเดอร์มันหน้าตายังไงก็ รงนี้ก็ขอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะ ต้องขอโทษด้วย ก็สวัสดีครับ ผมลาก่อนเลยแล้วกัน โอเค ลากิจละ